to you em mới như happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you <laughs> happy birthday to you happy birthday happy birthday พ่อเป่าเอาก็จิไปเป่าก่อนพอไเป่าทำไมไม่ให้เป่าสองคน ไม่พ่อเป่า ให้อุ่นเป่าอีกทีนึงขอให้พ่ออะไร ขอให้พ่ออะไร ขอให้พ่อ้สุขขอให้พ่อแข็งแรงเนาะ จะได้อยู่กับลูกนานๆนั่นเนี่ยดูดกินเนี่ย